คำว่าสื่อการเรียนรู้ หมายถึงสื่อ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ถูกออกแบบให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการคิดและแก้ไขปัญหา โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ และเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ แต่ว่าปัจจุบันที่เราอยู่ในยุคของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนกับการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น การผลิตสื่อการเรียนรู้ จึงได้มีการประยุกต์นำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาผสมผสาน จนเกิดเป็นสื่อที่ทันต่อยุคสมัย และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในศตวรรษที่21 ค่ะ คุณลักษณะของสื่อจะต้องมีความท้าทาย ทันสมัย สนุกสนาน และเพลิดเพลิน พื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การสร้างสื่อการเรียนรู้ เปิดกว้างขึ้นจากแต่ก่อนนะคะผู้สอนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบนโลกอินเทอร์เน็ต ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่เลือกสรรสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่มีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้งานค่ะ จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะพบว่าวิวัฒนาการของสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับดับนะคะอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ทำให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหล่านี้นะคะจะส่งผลให้เกิดทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อทฤษฎีการเรียนรู้นั้นๆค่ะ จากภาพวิวัฒนาการจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการใช้สื่อการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบพฤติกรรมนิยม คือ เน้นเนเรื่องของสิ่งเร้า ผลป้อนกลับและการเสริมแรง การใช้สื่อจึงเป็นไปในรูปแบบของการฝึกและทำซ้ำ สื่อที่ใช้จึงอยู่ในรูปแบบของบทเรียนโปรแกรมเป็นหลัก จนมาถึงทฤษฎีปัญญานิยม ที่บอกว่าการเรียนรู้ เกิดจากการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล เข้ารหัส จึงมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ผลิตสื่อในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จนมาถึงยุคของทฤษฎี constructivist ที่การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ในการสร้างความรู้ จากการลงมือกระทำกิจกรรม จึงได้มีการพัฒนาสื่อ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาตอบสนองต่อการเรียนรู้มากขึ้น ทั้งในรูปแบบของ WBI e-learning รวมถึง learning object เป็นต้น จนมาถึงทฤษฎี connectivist ซึ่งเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มองว่าทฤษฎีการเรียนรู้ในยุคเดิมๆ ไม่สามารถตอบสนองวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิตอลได้ ท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ ที่อยู่รอบตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนใช้เวลาส่วนใหญ่เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านั้น จึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้น เช่น สื่อสตรีมมิ่งมีเดีย หรือการเรียนรู้ในรูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้มีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนมาโดยตลอด แต่แนวคิด รูปแบบสื่อ และวิธีการนำเสนอ ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี และกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวมของการใช้สื่อการเรียนรู้ในแต่ละยุคจะขอยกตัวอย่าง พร้อมมาให้คำนิยามของสื่อ และแต่ละชนิด คุณลักษณะ และประโยชน์ของการใช้งาน ตามวิวัฒนาการของสื่อการเรียนรู้ค่ะ นอกจากนี้ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะในเรื่องของความเร็วของอินเทอร์เน็ต และด้วยเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลที่ทันสมัย จึงทำให้พบการนำสื่อในรูปแบบที่เป็นวิดีโอคุณภาพสูงมาใช้มากขึ้น จึงจะขอพูดถึงสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอเบสเลอ a r n i n g อีกหนึ่งสื่อนะคะ พร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ